女士您好，我有一个问题，请问巴女士，我听着呢，我可以获得现金退款吗？当然可以了，女士，您可以通过现金或银行转账方式获得退税。至于我的话，我选择银行转账。 สำหรับบทเรียนที่ 7 ตอนที่ 2 นี้ นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าสามารถที่จะรับเงินคืนภาษีเป็นเงินสดได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ตอบว่าได้ นักท่องเที่ยวสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งที่เป็นเงินสด และให้โอนเงินเข้าธนาคาร นักท่องเที่ยวตอบขอบคุณและพูดเสริมว่าถ้ารับเป็นเงินสด ก็จะนำเงินที่ได้ไปซื้อตุ๊กตาหมีให้หลานสาวได้ สำหรับนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งจะขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสำหรับประโยค女士您好我有一个问题 แปลว่า คุณผู้หญิง สวัสดี ขอถามคำถามหนึ่งคำถาม คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า有แปลว่ามี คำว่า一个เป็นลักษณะนามในที่นี้คือหนึ่งคำถาม สำหรับประโยค请问吧 女士，我听着呢。แปลว่าเชิญถามได้เลยค่ะ คุณผู้หญิง ฉันกำลังฟังอยู่คำว่า请问吧แปลว่าเชิญถามได้เลยคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า听แปลว่าฟังคำว่า这แปลว่ากำลังคำว่า เนาะ เป็นคำเสริมแสดงอารมณ์ในที่นี้คือคำว่านะ สำหรับประโยค我可以获得现金退款吗แปลว่าฉันรับเงินคืนเป็นเงินสดได้ไหม คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าเคยแปลว่าได้ คำว่า获得แปลว่ารับผล คำว่าเนจ现金แปลว่าเงินสด คำว่าเคยขวัญแปลว่าคืนเงิน คำว่า吗แปลว่าไหม สำหรับประโยค当然可以了女士您可以通过 现金或银行转账方式获得退税。แปลว่า แน่นอน รับเป็นเงินสดได้ คุณผู้หญิง คุณรับเปิดเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้คำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า 您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่าเ可ยแปลว่าได้คำว่าุ่งัวแปลว่าผ่านข้ามคำว่า เฉียนจิงแปลว่าเงินสดคำว่าัวแปลว่าหรือคำว่าางแปลว่าธนาคารคำว่าจวน แปลว่าหมุนคำว่า จังแปลว่าบัญชีคำว่าฟัง方式 แปลว่าวิธีการคำว่า获得แปลว่ารับผลหรือได้รับคำว่า退税แปลว่าคืนภาษี สำหรับประโยค谢谢您这样我想要为我的侄女买一个可爱的玩具แปลว่า ขอบคุณค่ะดิฉันจะได้ใช้เงินสดซื้อของฝากให้หลานสาวหน่อยคำว่า谢谢您แปลว่าขอบคุณคำว่า这样แปลว่าอย่างนี้หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า想要แปลว่าคิดต้องการ คำว่าเว้แปลว่าเพื่อ คำว่าเตแปลว่าของ คำว่าจินยูแปลว่าหลานสาว คำว่าหมายแปลว่าซื้อ คำว่านึ่งแปลว่าหนึ่งอย่าง คำว่า可爱แปลว่าน่ารัก คำว่าเตในที่นี้แปลว่าที่ คำว่าวนแปลว่าของเล่น ให้สังเกตว่าในประโยคนี้คำว่า the ไม่ได้แปลว่าของ แต่แปลว่าที่ เพื่อขยายคำนามด้วยคำคุณศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าของคำว่าของเล่น ในที่นี้คือคำว่าน่ารัก ความหมายโดยรวมคือของเล่นที่น่ารักสำหรับประโยค至于我的话我选择银行转账แปลว่าสำหรับผมผมเลือกการคืนเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารคำว่า至于 แปลว่าสำหรับหรือหากเป็นคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าเจอฝังแปลว่าละก็คำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าเฉียนเจอแปลว่าเลือกสรรคำว่าอิงหังแปลว่าธนาคารคำว่าจวนจังแปลว่าหมุนบัญชี ในที่นี้คือเอาเข้าบัญชี